โคสเตอร์กันนั่นนะเออวายโคสเตอร์เออใช่ใช่ใช่สล็อตพีจีนะครับเมื่อนะจัดไปเลยเกมนี้ไม่ค่อยทำให้เราผิดหวังนะไม่ต้องพูดเยอะเออจริงบวกตลอดอยู่แล้วบวกตลอดอยู่แล้วไม่รู้วันนี้จะบวกหรือเปล่ามารอดูกันแล้วกันนะครับ ผมก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมนะครับนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับ จัดไป ขอจำจำแหลมแหลมมาวายโคสเตอร์ แล้ววายช่องสองครั้งอย่างนี้ไม่น่าจะทำให้เราผิดหวังนะผมบอกเลยวายช่องสองมันแจ่มอยู่แล้วสวยงามไปต่อเพื่อนไหลๆไปเจมาไหมเจหรือเอเจหรือเอว่ายังไงดีโอ้โหใจกล่องมาสวยงามอยู่แล้วเจเจกับเอมาไหมช่องแรกน่ะเจกับเอในกูลุ้นนานแล้วเออเจเข้าอยู่แล้วเอว่ายังไงล่ะครับเอช่องแรกมาหน่อยโอ้โหไม่มาเสียดายไม่เป็นไรถือว่าเป็นการเก็บตัวคูณกันไปนะมาดีอยู่ตัวแพงๆเอาหน่อยเว้ยผ่านไปแล้ว5สปินนะครับนะ อ้โหชิปหายแล้วเริ่ม ไม่ สวยแล้วไหมผมว่าเริ่มแปลกๆ ผมว่ามันเริ่มแปลกๆกินตุ่ๆแล้วโอ้โหเช็ดขี้เหลือสองสปินสุดท้ายว่ายังไงครับเนี่ยสองสปินสุดท้ายมันจะหมดแค่นี้จริงหรอเอ้ยสปินสุดท้ายแล้วเอาหน่อยขอยนิดนึงมาขอยนิดนึงได้ไหมเออสิบมาครึ่งกรัมอยู่จังหวะนี้แล้วไปยังไงต่อไหลๆนิดนึงมาขอยนิดนึง สวยงามเจแล้วไงวายช่อง2วายไหลมาช่อง2นี่ได้อยู่นะวายไหลมาช่อง2นี่ได้อยู่สวยงามไปครึ่งกราฟผมไปยังไงต่อคูณ10 คูณ 10ยังมาอยู่หรือเปล่ายังไหลได้อยู่ไหมว่ายังไงดียังไหลได้อยู่ไหมโอ้โหหมดก๊อกก่อนว่ะสิบโคเออแต่ทั้าไหลหมดเนี้ยทรงเหมือนจะมาดีอยู่นะตอนแรกแต่ไป247เจ็ดขี้กูซื้อไป700ขาดทุนยับเลยไม่เป็นไรแก้มือกันใหม่แก้มือกันใหม่เพื่อนนะอย่าไปยอมแพ้ผมว่ามันมันต้องมีอะไรผิดพลาดวันนี้รอบนี้ละของจริงรอบนี้ละของจริงมา อแจมแจมลยกันนะลุยครับผมมาเริ่มไม่สวยแล้วเริ่มไม่ใช่แล้วผ่านมา3ามสี่สปินแล้วยังไม่แตกให้กูเลยเช็ดเคเอออะไรกันครับเนี่ย ถามจริง แล้ววายมาอยู่อะไรข้างท้ายนั้นน่ะมาอยู่ข้างหน้าหน่อยสิ เพื่อนฮัลโหล ชิปหายนะเพื่อนผ่านมา6-7 สปินแล้วนะยังไม่แตกให้ผมสักดอกเลยจังหวะนี้เออเคด้วยมาครึ่งกรัมอยู่จังหวะนี้ดอกแรกมาแล้วยังไงกันต่อ ขอไหลๆได้ไหมยังไงดี ขอไหลๆได้หรือเปล่า โอ้โหเช็ดเคเลยสามสปินสุดท้ายสามสปินสุดท้ายวัดใจเลยนะได้อยู่ไหมเนี่ยเอ้ยสองสปินแล้วถามจริงกูถามจริงวายวายล่างมา ยังไงดีสปินสุดท้ายแล้วเอาหน่อย เอาหน่อยได้ไหม อย่าเพิ่งหมดสวยงาม เจกับเคครึ่งกราไปยังไงต่อผมไหลไหลไหม ว่ายังไง ไหล ๆอยู่ได้อยู่ยังได้อยู่นิดนึงนะนิดนึงก้าวจังหวะเนี้ยโอ้โหเพิ่งแต่ร้อยเดียวกูถามจริงสปินเมื่อกี้แต่สองร้อยรอบนึงแต่ให้กูร้อยเดียวอ่ะเช็ดเคมันจะเกลือขนาดนั้นเลยเหรอวะโอ้โหนาวเฟะกว่าเมื่อกี้เพื่อนเมื่อกี้แต่สองร้อยบาทรอบนี้แต่ร้อยยี่กูถามจริงลดไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับนะโอ้โหเศร้าจัดเลย ไม่เป็นไร ลองวัดใจกันดูเลยแล้วกันนะครับผม เออ น่าจะได้เบ็ดห้าปะ เบ็ดห้าน่าจะซื้อฟรีได้อยู่นะสามร้อยเท่าไหร่วะเออสามร้อยเจ็ดสิบได้อยู่มา ลองดูแล้วกันนะครับผมเบ็ดห้านะ ขอแจมแจมเด้อสิบสปินมา อย่าแกงกันเลย อย่าแกงกันเลยขอขอเถอะขอเถอะ ดี ๆ หน่อยเพื่อน ไงเจสวยอย่างนั้นแหละสิบมาไหมสิบช่องแรกมาสิบสิบช่องแรกมาหน่อยสิบผมรู้สึกว่าวันนี้มันแปลกแล้วนะครับเพื่อนๆนะไม่เป็นไรถ้าหากว่าท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามมาเล่นนะครับนะสามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ประมดเอาไว้ได้เลยนะครับ ผม สมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็รับบอลเลตด้วยนะครับเพื่อนจัดไปมาผมว่ามันยังมีโอกาสอยู่แหละ เชื่อผมดิโอกาสมันจะมีให้เราเสมอเว้ยเราต้องอดทนนิดนึง ผมว่าเดี๋ยวมันมาเชื่อผม เอาหน่อย วายโคสเตอร์อย่าทำให้มีหวัง เออวายช่องสองบางอย่างสวยงามเลยดูวายช่องสองล่างยาวอย่างนี้สวยเลยขึ้นกราฟไปเคด้วยยังไงกันต่อ ไหลไหลหรือเปล่าผมจังหวะนี้ว่ายังไงไหลไหลไปดิเออ ยังไงต่อวายช่องสองมันไม่เคยทำให้ผมผิดหวังอยู่แล้วผมบอกเลยวายช่องสองมันไม่เคยทำให้ผมผิดหวังอยู่แล้วไม่เป็นไรก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกของวันเว้ยชดที่มีความหวังอยู่ว่ะร้อยสามสิบแปดบาทก็เอานะเอาหมดอ่ะจังหวะนี้คือเอาหมดอ่ะได้หมดถ้าสดชื่นเลยนะผมมายังไงต่อสวย ไหลๆไปอย่างนั้นแหละ เออ เออ เอาดี เอาดี มาว่ามาว่ามาอยู่ว่ามาอยู่ว่าเหลือสองสปินสุดท้ายแล้ว ยังได้อยู่ไหมยังไงดี ขอดอกใหญ่ๆดอกโตหน่อยได้ไหมชิบหายแล้วสปินสุดท้ายแล้วเมื่อนสปินสุดท้ายแล้วผม เอ้ยสปินสุดท้ายฟีเนฟีหรอฟีเนฟีมันจะมารอบนี้หรอ ถามจริงเอาหน่อยเอาหน่อยสปินสุดท้ายเนี่ยสเกตเตอร์ขออีกหนึ่งตัวเท่านั้นเมื่อเข้าฟรีในฟรีนะครับเมื่อนะจัดมา พี่เกมเลยนะกูบอกเลยพี่เกมนะสวยเจ็ดที สปินสุดท้ายพอดีแล้วฟินเนฟีมันเข้าอ่ะ เอาเรื่องจัดนะครับผมน้ำมาจัดกันไปเลยสิบสปินจุกๆครับผม มาดิ โอ้โหฟินเนฟีช่วยชีวิตจริงๆว่ะ รอบนี้ต้องได้นะรอบนี้ต้องพลิกเกมนะ ตัวคูเริ่มที่คูณสิบเลยนะ เออสวยงามอยู่คิวขึ้นกราฟ ไปยังไงกันต่อ ขอหลายๆเพื่อนขอหลายๆอย่าทำให้พี่ผิดหวัง ขอตัวแพงๆหน่อยได้ไหมุณจะไม่เห็นตัวแพงๆเลยไม่มีตัวเบาๆให้กูทั้งนั้นเลยชิดโคกเออสวยเคด้วยยังไงต่อ เอาหน่อยเว้เอาหน่อยเว้เหลยเก้าสปินจุกจุกเหลยเก้าสปินจุกจุกกูขอพันห้าก็คืนก็ยังดีเออเจ้าหนังมาเต็มกราบอย่างเงี้ยสวยงามตัวแพงอยู่นะผมไปไงต่อหลายยไหม ขอหลายยขอหลายยแบบคอมโบ โอ้โห อะไรมันีไม่ไม่หลงไม่ไหลให้กูเลยจริงๆเว้ยมันเป็นไรยังได้อยู่เพื่อนเชื่อผม เชื่อผมว่ามันจะมีโอกาส เอาหน่อย โอ้ยเลดูวายเลดูวายสามตัวอย่างนี้ มีโอกาสแน่นอน ผมว่าก้อนใหญ่ก็โตต้องมาแน่นอนนะครับ ผมสวยงามแล้วแปนต่อแก้วน้ำ ผมเห็นแก้วน้ำเต็มเลยนะผมข้างหลังนะโอ้โหสวยงามดอกใหญ่ดอกโตมา แล้วจังหวะนี้เช็ดขี้มันมาจนได้เลดูมันไหลต่อ แล้วดูมันไหลต่อมันเพิ่งจะมาดอกนี้นะครับนะเช็ดเขี้เลดูไหลยาวเลย สวยงามลามแท้ไปดีครับพลิกเกมจนได้นี่ได้ทุนคืนเรื่องดีนะกำไรเนี่ยหน่อยก็โอเคนะครับโอเคก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนโคตรโคตรโตซุปเปอร์มิกามาหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทแม่งพึ่งมาเว้ย เอาเรื่องเอาเรื่องดีกว่าไม่มานะ ดูถือว่ารู้งานอยู่เช็ดเคพันแปดรอพันแปดแตกมาแล้วกำไรสามร้อยนะจังหวะนี้นะกำไรประมาณสามร้อยบาทถือว่าโอเคอยู่ผมมาอีกสี่สปินมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเลยวะอีกสี่สปินเนี่ยมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเลยวะขออีกสักดอกหนึ่งได้ไหมขออีกสักดอกหนึ่งมาคูณยี่สิบเนี่ยขออีกนิดนึงได้เปล่าสองสปินสุดท้ายเมื่อนนิดนึงมา ตัวเบาตัวแพงได้หมดอ่ะคูณยี่สิบอ่ะ หเลขสิบเต็มกราฟเลยทำไมไม่แตกได้ไงวะน่ะสมินสุดท้ายแล้วเพื่อน เอาหน่อย เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย โอ้โหได้นิดนึงเว้ยได้นิดนึงเว้ย เอาเรื่องอยู่ยังไงต่อหลายๆเปล่า โอเคไม่ไหลแล้วนะครับ ผมได้มีสิบาทถือว่าโอเคอยู่นะครับนะ แตกทั้งหมดอึ้งพันแปดรยสี่สิบสองบาท คลิกเกมจัดจัดเลยนะปีในปีรอบหลังเนี่ยโอ้โหเช็ดเคี้ยวเรื่องนึกว่าจะหมดตูดกันซะแล้ว